พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนอินโนแซกยีสทนร้อนสำหรับการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียว การผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม จะใช้เอนไซม์ทางการค้า เพื่อย่อยแป้งที่อุณหภูมิสูง แล้วจึงเติมยีสต์เพื่อให้ผลิตเอทานอลซึ่งนอกจากจะมี 2 ขั้นตอนแล้วยังใช้พลังงานสูง และเวลานานครับ นอกจากนี้เอนไซม์ทางการค้าที่ใช้ยังมีราคาสูงทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น นักวิจัยไทยจึงได้คิดค้นกระบวนการผลิตเอทานอลทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวขึ้นมาค่ะ สวทชร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชน วิจัยและพัฒนาอินโนแซกยีสสายพันธุ์ทนร้อนที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งที่ผิวเซลล์ โดยไม่ต้องใช้สารเหนียวนำ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียวที่อุณหภูมิสูง ยีสอินโนแซกสามารถให้ผลผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับยีสสายพันธุ์ทางการค้า และยังช่วยลดการใช้เอนไซม์ทางการค้าในกระบวนการหมักแบบปกติได้สูงสุดถึง75% ดังนั้น จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งระยะเวลา และพลังงานในระบบหล่อเย็นลงได้มากกว่า 30%วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000